ในภาพถ่ายหนึ่งภาพนอกจากการจัดองค์ประกอบภาพให้ลงตัวแล้วนะคะ ยังมีเรื่องของระนาบและฉากที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ค่ะ เรามาเจอกันอีกเรื่องหนึ่งและเรื่องนี้สำคัญครับสำคัญมากสำคัญใกล้เคียงกับเรื่องก่อนหน้านี้คือเรื่องของกฎสัมส่วนเลย เพราะว่านี่คือสิ่งที่หลาย ๆ คนไม่ค่อยรู้ นะครับแล้วก็รอบนี้ ในในคลิปนี้นะ เราจะเรียนเรื่องของฉากกัน โอเค เริ่มกันเลยนะครับ ฉากเนี่ย มันถูกออกแบบแบ่งออกออกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน นั่นก็คือส่วนหน้าคือ foreground ถัดไปคือ middle ground แล้วก็ท้ายคือ background เอาไหมครั้นะครับผม ส่วนหน้าคือ foreground foreground นะ foreground นะ foreground คืออะไร foreground คือ ฉากหน้า ฉากหน้า อยู่ใกล้เรา นี่คือฉากหน้านะ สมมติอ่ะเราเอานิ้วขึ้นมา แล้วเอานิ้วข้างหนึ่งขึ้นมาเหมือนกัน ปึ้ง อ่า เอาเอานิ้วโป้งนิ้ว เอามือซ้ายชูนิ้วโป้งมือขวาชูนิ้วชี้นะครับ แล้วเอานิ้วเอานิ้วโป้งอยู่ข้างหลังนิ้วชี้ นะ อันเนี้ย นิ้วชี้อ่ะจะคือฟอร์กาว นะครับ ประมาณนี้ เห็นไหมนิ้วชี้คือฟอร์กาว เพราะอยู่ใกล้ตาเราที่สุด นะ แล้วก็ถัดไปเป็นตัว middle ground มิดเดิลกาวคือเหมือนกัน เอานิ้วโป้งขึ้นมาแล้วเอานิ้วชี้ขึ้นมา นะนิ้วโป้งอยู่หลังนิ้วชี้ นี่คือมิดเดิลกราวลองมองเลยนะครับ ลองสมมุติว่าเราลองเราลองเอาตาเรานะมองไปที่นิ้วโป้งนะครับ ดูนะนิ้วชี้จะกลายเป็นฟลอร์กราวคือเพราะอยู่ใกล้สุดสุดถูกไหมแล้วก็นิ้วโป้งจะกลายเป็นมิดเดิลกราว นะ เห็นแล้วใช่ไหม อืม ประมาณนี้ เก็ตไหมครับ แล้วข้างหลังเป็นแบล็กกราว นะซึ่งเป็นเป็นเป็นแบ็กกราวด์โอเคนะ เอาใหม่อีกรอบหนึ่งชูขึ้นมาชูขึ้นมา โฟกัสไปที่นิ้วโป้งนิ้วชี้เป็นอะไรเป็นฟอร์กราวนิ้วโป้งเป็นมิดเดิลกราวแล้วข้างหลังสุดฉากกับนู้นเนี่ยนี่คือแบ็กกราวประมาณนี้นะครับ เคลียร์ไหมเก็ตนะ โอเค ทีนี้ผมมีตัวอย่าง ตัวอย่างอย่างอย่างภาพนี้ กี้ผมแบ่งเป็นแบ่งเป็นเป็นประมาณนี้ครับ เห็นตัวเห็นชุกกี้ 2 ชิ้นด้านหน้าไหมครับ ในบริเวณวงสีแดงนะ อากรอบสีแดง อันนี้เขาเรียกว่าฟอกลาว เพราะมันอยู่หน้าเรา อยู่ใกล้เรา อยู่ใกล้ตาเรามองเห็นก่อนนะนี่คือฟอกลาวถัดไปคุกกี้ชิ้นที่โฟกัสชัดๆ อันนี้คือมิดเดิลกราวอยู่ฉากของส่วนกลางระนาบกลางแล้วก็ท้ายสุดท้ายสุดเป็น แบล็กกาวที่เป็นตัวแก้วนมกับเป็นตัวโหลคุกกี้นะครับ มีมาสามส่วนนะครับโอเคนะ ถัดไปอ่าอีกหนึ่งตัวอย่าง อย่างภาพนี้โอเคภาพนี้จริงๆ แล้วอะเรื่องของการแบ็กกราวเรื่องของระนาบฉากเนาะอ่า เราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปให้มีทั้ง 3 ส่วนนะ มีแค่ 2 ส่วนก็ได้อย่างภาพนี้ครับ เห็นตัวขวดไหมครับ ตัวขวดโปรดักต์อันนี้คือเรื่องของ คือตัวของฟอร์กาวถูกไหม เพราะอยู่ใกล้ตาเราสุด และเห็นบริเวณที่เป็นข้างหลังเบลอๆไหม อันนี้คือแบล็กกาวบ้ามีเ้ื่กาวไม่มี นี่ครับสามารถทำมาเช่นเดียวกันนะ ประมาณนี้นะครับ ส่วนที่เป็นสีแดงคือฟอร์กาวถัดไปสีย้เงินเป็นแบล็กกาวนะ โอเคแล้วที่นี้ มันมีมันมีอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อต่อฉากต่อการให้เกิดฉากนะครับ นั่นก็คือเรื่องของมุมถ่ายภาพ มุมถ่ายภาพเนี่ยแบ่งออกเป็นได้ที่ใช้กันนิยมใช้กันเนาะประมาณ 3 มุมด้วยกัน มุมแรกคือมุมระนาบ มุมระนาบยังไง ลองสมมติตาเราตาเราเอาตาเรา เอาตาเราเป็นเป็นเลนส์กล้องนะครับ ตาเรามองตรงปึ้งมองตรงไปเลย อันนี้คือมุมระนาบ คือมุมที่มองตรง ๆไปนะประมาณนี้นะครับ มุมที่ 2 คือมุม15องศาลองมองก้มลง อารมณ์เหมือนกำลังนั่งกินข้าว อันนี้คือมุม15องศามุมเฉียงนะครับ แล้วก็ท้ายคือมุมสูงมุมสูง ลองมองก้มลงไปที่เท้าครับเห็นเท้าไหมอันนี้คือมุมสูงนะเรามองตรงลงไปประมาณ90องศาเลยอันนี้คือมุมสูงนะครับ ประมาณนี้นี่คือมุม3มุมที่นิยมถ่ายโปรดักถ่ายอาหารกัน อ่ะโอเคเรามาดูกัน มุมระนาบใช้ทำอะไร มุมมุมระนาบเหมาะกับการถ่าย พวกภาชนะทรงสูง หรือสินค้าที่มีความสูงหรือต้องการนำเสนอเรื่องของความสูง เช่น ขวด แก้ว หรือถังหรืออะไรก็ตามที่มีที่มีรูปทรงต้องการโชว์ความสูงครับ อันเนี้ยมุมระนาบ แต่มันมีข้อจำกัดอยู่อยู่เรื่องหนึ่งคือ พอเป็นมุมพอเป็นมุมเป็นมุมระนาบเนี่ยข้างหลังเห็นปะไอตรงไอตรงเบลอๆอ่ะมันเป็นประการถูกไหมครับข้างหลังอาจจะห่างจากเราประมาณสักเมตรถึง 2 เมตรอันเนี้ยเราต้องคอนโทรลให้ดีนะต้องควบคุมปากกาข้างหลังให้ดีนะครับ ว่าอย่าให้มันว่า มาขัดหรือแบบเลือมเลือมเลือหรือทำให้สินค้าเราดูดูดรอปลง นะอาจต้องคอนโทรลเพราะว่าระยะค่อนข้างอาจจะมีความห่างประมาณหนึ่งนะครับนะโอเคถัดไปเป็นเรื่องของมุม45องศา หรือว่ามุมเฉียง มุมเฉียงก็จะเหมือนเรากินข้าวเนาะแล้วก็มองลงไป ประมาณนี้มองมองนะ ประมาณนี้นะ แล้วก็จะเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นเห็นเป็นมุมของจานถูกไหมเห็นมีความโค้งของความโค้งของตัวภาชนะ หรือว่าความเห็นมิติของโปรดักต์มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ขณะดกันก็จะมีพื้นที่ด้านหลังเห็นอยู่นิดนึง เห็นอยู่ส่วนหนึ่งสามารถจัดพร็อพตกแต่งได้นะครับ มุมนี้เหมาะการจัดพร็อพตกแต่ง แล้วก็เห็นเป็นตัวมิติของภาชนะหรือตัวของโปรดักต์นะมุมนี้นะ อันนี้คือมุมคิดกันที่เขาเนิยมนิยมใช้กัน ถัดไปนะครับเป็นมุมท็อปวิวมุมสูง เหมือนเราก้มลงมองเท้าตัวเอง90องศาประมาณนี้เลย ในมุมนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นตัว middle ground เท่าไหร่ เพราะว่าเป็นมุมที่เราที่ที่ที่จะเห็นแค่ตัว foreground กับพื้นเลยหรือ background เลยเท่านั้น ฉะนั้นในข้อจำกัดเรื่องของเรื่องของมุมนี้คือคือเรื่องของมิติ มิติภาพจะจะน้อยกว่า 2 มุมที่ผ่านมานะครับในการเล่นระยะระยะความความความความลึกของภาพหรือว่า การวางที่มีลำดับของสายตาเนาะ มันจะมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะพอพอเก็ตไหมครับ เอาละที่ผ่านมาเราเคยมองแต่ภาพแบบ เฮ้ย เป็นเฟรมเฟรมถูกไหมเห็นแล้วปุ๊บเนี่ย ก็เพลนแค่นี้เฟรมเฟรมหลังจากนี้ เรามองใหม่นะ เรามองเป็นเป็นระนาบเข้าไปเชิงลึกมากขึ้นนะครับ นะเห็นฟลอร์กราวเริ่มเห็นเริ่มเห็นมิดเดิลกราวแล้วก็เห็นแบ็กกราวเป็น3สเต็ปนะฮะนะแล้วนี่แล้วนี่คือตัวอย่างของภาพที่เป็นที่เป็น อะไรนะ เป็นตัวท็อปวิวอ่ะขอโทษอีกหนึ่งรอบนะครับขอโทษอีกหนึ่งรอบนะวิธีการสังเกตเรื่องของระนาบนะครับ ตัวอย่างนี้ เอานิ้วขึ้นมา 2 นิ้ว เป็นสมวัตถุ 2 ชิ้น 2 ส่วนนะ นิ้วโป้งมือขวานิ้ว นิ้วชี้มือเอ้ยนิ้วโป้งมือขวา แล้วก็นิ้วชี้มือซ้ายนะครับเราตาโฟกัสไปที่นิ้วชี้นิ้วโป้งจะกลายเป็นฟอร์กาวและข้างหลังคือแบ็กกาวไอที่แบบอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็พอเอานิ้ว พอเราเอาตาโฟกัสไปที่ตัวนิ้วโป้งนะตัวนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งจะกลายเป็นฟอร์กาวนิ้วชี้จะกลายเป็นมิดเดิลกราวนะแล้วก็ข้างหลังอ่ะก็จะเป็นแบ็กกาวเหมือนเดิม สามารถสลับจุดโฟกัสได้ฉะนั้นเวลาเราจัดอาหารหรือเราหรือว่าเราถ่าย เราเลือกเลือกได้เลยว่าจะให้สินค้าเราอยู่อยู่อยู่ตำแหน่งไหน แล้วก็ที่เหลือก็ลองจัดดูครับ จัดมุมมองให้มันน่าสนใจมากขึ้น จัดพอให้มันดูมันดูน่าลงตัว เป็นยังไงกันบ้างคะ พอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะ ว่าเราจะจัดฉากและออกแบบการวางสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อการถ่ายภาพของเรายังไงให้ออกมาดูสวยงามและน่าสนใจค่ะ